สัมปุตตัสสะลิจยะทานังสุขตัมปัสัมพันตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา ในทานวัตถุกฐาพอเป็นเรื่องระดับประกองสรองสััทธาเพิ่มคุณสมบุญยราศี แก่ท่านสาธุชนมีท่านพลัง สุรชาติบุญชนแสนเทวีสุขพลังอำเภอที่ปูลมังสาหารเป็นต้นเป็นประธานพอสมควรแก่เวลาสืบไป ก่อนอื่นให้ญาติโยมสาธุชนได้นั่งปกติไม่ต้องประนมมือพื่ยว่าวันนี้ วัดหนองอุดมบ้านหนองโพได้ ลานลดงานบุญสังฆทาน ที่ได้มีการนิมนต์ให้เจริญพระธรรมเทศนาเพื่อญาติโยมสาธุชนได้รับทั้งบุญและกุศลคำว่าทั้งบุญและกุศลนั้นก็คือให้เราได้ รับความรู้ให้ได้รับความฉลาดไปด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยวันนี้มาเห็น ญาติโยมสาธุชนมาร่วมบุญสังฆทานที่บ้านวัดบ้านหนองโพของเราวัดวัดหนองลมแห่งนี้ ก็ดีเลยเห็นญาติโยมมาหนาแน่นรั้งในศาลาการประเรียนแลวญาติโยมสาธุชนที่อยู่นอกทางนอกบ้านศาลาก็เหนื่อยแน่นรถเป็นไม่มีที่จอดอันที่จริงแล้วเนี่ย ญาตโยมที่มีที่มีอยู่ใกล้วัดในน่าจะถวายเนาะน่าจะถวายขยายเขตวัดให้กว้างขึ้นไปอีกหรือว่าถวายกันผ้ามันถามคือมันจะเป็นว่าตายหมดแต่ยังพอลันผ้าขยายมันไปที่ยังที่ดินที่ยังนี่อยู่เนาะเพราะว่ามาทุกปีจะมามาทุกปีแล้วก็เห็นญาติโยมมาแน่นวัดทุกปีในก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยม คือพวกเราได้มีติตีใจที่เป็นบนญเป็นกนั้นมาร่วมกัน แล้วจะไม่มีที่สอนวัดเราก็ไม่ใช่ว่าวัดจะแค่หรือวัดใหญ่เป็นวัดที่ใหญ่พอสมควร แต่ว่าเวลาจัดการทำงานนั้น ก็ด้วยศรัทธาของญาติโยมญาติโยมมีศรัทธาแล้วทำให้วัดที่ใหญ่โตก็กลายเป็นวัดเล็กไปเพราะฉะนั้นก็ อารมณ์ที่มีที่ดินติดวัดมีติดคุณเป็นตัวก็เอาไว้เอาไว้ที่เพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลที่ยิ่งขึ้นไป วันนี้สมภาพได้ชื่อหัวข้อว่าวิจัยยะทานังสุตตังปัสถังแปลว่าการเลือกแล้วถึงให้ เป็นกิริยาอาการที่พระสุคตเจ้าสรรเสริญ ตอนนี้ตมาเชื่อเลยว่าญาติโยมได้มีการพินิจิจารณาได้มีการคัดสรรได้มีการเลือกแล้วจึงได้พร้อมเปลี่ยนกันมาทำบุญสังฆทานการที่เรามาทำบุญสังฆทานหรือว่าเราจะเลือกแล้วก็ให้นั้นต้องต้องกลับไปอานัวัตถุสูตรว่า เหตุที่ให้ทานนั้นมีอยู่แต่ประการก็ลองดูดิพิจารณาว่าพวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนจำพวกไหนจำพวกที่หนึ่งอ็คือให้ทานร้องประสบเท่าทางว่าให้ทานร้องประสบเท่าก็คือบางครั้งบางที เราอาจจะไม่ ไม่ได้พบได้เจอละบางครั้งบางทีเรามีวัตถุสิ่งของอยู่ก็อาจจะไม่หาพระที่จะถวายทานไม่ดีบางครั้งบางที เราพบพระแต่ไม่มีวัตถุสิ่งของก็อาจจะไม่ถวาย แต่ว่าในกรณีที่ให้ทานเพราะประสงค์นั่นก็หมายความว่าเราพบพระแล้ว ทำอย่างไรเราจะเกิดความศรัทธาเรื่องใสในขณะที่เราพบตั้นแล้วทั้งนั้นที่เราไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งของที่จะถวาย เหมือนกับในครั้งก่อนในอดีตของพระเจ้าจันทปัโซตพระเจ้าจันทปัโซตในอดีตการได้เกิดเป็นคนรับใช้ ของคนผู้มีศักดิ์ใหญ่ ต้องดยูทำงานรับใช้เจ้านายนั่นแหละวันหนึ่งพระปัจเจกพุพระเจ้าเดินบินะบาทสวนทางมา ไม่มีใครใส่บาตรให้กับพระปัจเจกพุพระเจ้าเลยล้อาท่านบอกว่าประชาชนชาวบ้านถูกมารดนใจ ไม่ให้เกิดความศรัทธาไม่ให้เกิดความเลื่อมใสไม่ให้มองเห็นพระ ช้างจะเดินผ่านไปก็เหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านไปไม่มีใครสนใจเลย บุรุษคนนี้ผ่านมาเจอพระปัจเจกพระเจ้าแล้ว เพราะในขณะนั้นท่านบินระบาดเกินเวลาราะดูสายมากเพราะโดยปกติแล้ว การบินระบาดนั้นโดยส่วนมากก็จะจำกัดเวลาอยู่ เฉพาะในตอนช่วงเช้าองโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ย เ้าโมงพระปฏิเสธพระพุทธเจ้ายังบีนบาอยู่ชายวันนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมพระคุณเจ้าบินบาสายนะก็เลยพบคิดว่าคงไม่มีใครได้ถวายอาหารบินบาสกับท่านก็เข้าไปถามนิมนต์หลวงพ่อ วันนี้หลวงพ่อได้ รับอาหารบิณฑบาตแล้วหรือยังอันนี้คือคำถาม พระประเ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโยมเดี๋ยวประมาณเดินบิณฑบาตก็มีโยมถวายเองแหละก็คงจะมีโยมใส่บาตรจึงไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้ ชายคนนี้ก็สงสัยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตอบตรงคำถาม ทำไมไม่ตอบ ว่าได้แล้วหรือไม่ได้แต่ก็เลือกไปตอบอย่างอื่นก็เลยเดินก็ไปดูบาตรบอกว่าหลวงพ่อขอผมดูบาตรหน่อยก็ไปดูที่บาตรบาตรจะว่าบาตรเปล่าบุรุษคนนี้ก็คือเป็นคนทุกข์คนยากคนจนอยู่แล้ว ก็เลยบอกว่านิมนต์หลวงพ่อพระพักอยู่ที่ก่อนให้รอผมก่อน ผมจะกลับไปที่บ้านว่ามีอะไรที่บ้าน แล้วหรือยังมีคนที่บ้านเขาทำอาหารไว้สำหรับกับผมหรือยังหลวงพ่อรออยู่นี่นะผมวิ่งวิ่งไปที่บ้าน พอวิ่งไปที่บ้าน ก็ไปเจอ ก็เลยถามภรรยา บอกว่าวันนี้ เธอได้หุงหาอาหารไว้ให้เราแล้วหรือยัง ภรรยาก็บอกว่าผมไปแล้วอยู่ในตู้ตายคนน้นก็วิ่งกลับไปวิ่งกลับไป บอกว่าหลวงพ่อขอบาทให้ผม พอรับบาทแล้วก็วิ่งไปที่บ้าน เอาอาหารใส่บาตรทำไมทีแรกไม่นิมนต์เพราะเกรงว่าถ้านิมนต์พระไปบ้านแล้วเกิดไม่มีอาหาร รือว่าเกิดไม่มีของใส่บาตรแล้วก็จะยุ่งก็เลยต้องวิ่งมาถามก่อนวิ่งกลับไปกลับมาสองรอบสามรอบ อันนี้คือเมื่อได้อาหารเต็มบาตรแล้วก็วิ่งกลับมาถวายอีกจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบอกว่าหลวงพ่อผมนี่ทั้งวิ่งไปวิ่งกลับอีกสองสามรอบเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนขออานสงจากการที่กลับผม ได้วิ่งกลับไปกลับมาเนี่ยขอให้กับผมนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเหนือคนอื่นไม่ว่าจะแผ่ไปทั้งด้านทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตก หรือแม้กระทั่งแผ่ขึ้นไปบนท้องฟ้าแผ่ลงไป ในพื้นปฐพีขอให้ผมมีฤทธิ์มีเดช นี่คือการถวายทานที่ประสบเข้าก็คือหลังจากตายไปแล้วบุรุษ คนนี้ก็มาเกิดเป็นพระเจ้าจันทบุตรมีฤทธิ์มีเดช มีอัจฉริยะแผ่ไปทั่วสารพิษนี่คือการได้ถวายทานเมื่อประสบเหตุ แต่เราเคยเห็นพระเดินมาเราเคยนิมนต์ให้ท่านรับน้ำรับ อะไรหรือเปล่านี่คือเวลามาตอนบอันนี้แบบประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองให้ทานค้องรวมเรานั่งอยู่ที่ถาม ตัวเองว่าเราเคยให้ทานค้องรวมหรือเปล่ากลัวอะไรกลัวเปตกนรกอย่างเป็นต้นนรกจะเล่นให้ท่านให้ท่านสิเดยไปเกิดในสวรรค์หรือว่ากลัวคนอื่นจะตำหนิติเตียน กลัวคนอื่น้วแต่ว่า เราไม่เคยให้ทานเราไม่ได้ให้อะไรเลยเราชาวบ้านเขามาสังฆทานบ้านวัดหนองบุดมแห่งนี้ แต่ว่าเราอยู่บ้านเฉยก็เลยกลัวว่าคนน้องคนนี้เขาจะดำหนีกลัวว่าคนน้องคนนี้เขาจะว่าก็เลยมากับพวก แต่ว่าอาตมาเลือวันนังอยู่ดีมากเลยอก็ฆ่าคนในมากพอยานดอก คอยวยานมูก็ตำหนิติเตียน มาเพราะเรามีศรัทธาลักษณะแบบนี้ก็มีให้เห็นเยอะในปัจจุบันนี้ก็มีในอดีตก็มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์แตดสิงโกธมีทรัพย์มากมายมหาศาลแต่คนอื่นเขาทำบุญเขาชักชวนมาทำบุญแล้วก็บ่นแต่ทำไปทำไมบุญ บุญมันเป็นยังไง ทำไปแล้วก็จะทำให้ทรัพย์เสียหาย แต่ก็บ่นก็ให้ให้เพราะว่าเกรงว่าคนอื่นเขาจะตำหนิติเตียนตัวเองคนอื่นเขาต้อง์เขายากเขาลำบากเขายังจัดสรรก็ยังแบ่งทรัพย์ถวายทาน แต่ตัวเองมีทรัพย์มากมายไม่เคยให้บางคนหนึ่งถึงกับนอนฟองเป็นโรคของเหลืองเพราะความตนิท อันนี้คือห้เพรากลัวกลัวตัวเองไม่ได้บุญกลัวตัวเองจะตกนรกก็เลยให้ หรือว่ากลัวคนอื่นจะตำหนิติชิวติทาอันนี้ก็คือให้เพราะกลัวประการที่สามให้เพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราไปแล้วนั่นก็หมายความว่าให้ทานนั่นก็คือได้ลึก ถึงอุปการะคุณว่าคนโน้นคนนี้ หรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้ารูปนั้นรูปนี้ ท่านได้เคยอ่านุงคระสงเคราะห์เคยได้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราถึงแม้กระทั่งมาที่วัดบ้านสองโพแห่งนี้ก็นึกถึงว่าเออเนี่ยพระคุณกระโจนเมธาพรในท่านเคยไปช่วยเหลือการงานที่บ้านของเราที่ ที่นั่นที่นี่ก็เห็นท่าน ก็เลยมาสนองตอบท่าน อันนี้แบบนี้ก็เยอะ ให้เพราะได้เราลึกนึงว่าเนี่ย เขาได้ให้แก่เราไว้แล้ว เป็นประการที่สามประการที่สี่ให้เพราะคิดว่า เขาจะให้ให้เราตอบ นั้นก็หมายความว่าเนี่ย อยากได้ของเขา ก็เลยให้ ก็เลยให้ทานแลนก็หมายความว่าเมื่อ มีความประสงค์สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงให้ทานเห็นบอกอ้าวบอกม่วงของหลวงปอนมันคือดอกแค่อย่างใดของเตินกะเลยทั้งทามาถวายทานด้ยกันนะล้วเพือลังที่เป็นย่งสั่นเลยเพื่อจะมาขอบอกม่วงเตินแต่ก็เลยมาขอบอกข้าวเตินให้เพราะคิดว่าท่านจะให้คือทำน้อยแต่ต้องการมากลักษณะแบบนี้ อย่างใดของเพิ่นหรือถ้าสงสงกล้อง เพื่อนบ้านก็เหมือนกันก็สมเพราะเพื่อต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แก่ตนเองก็เลยต้องยอมเสียสละเมื่อเสียสละก็คือเป็นเอาของที่ตัวเองนั้นมีอยู่แต่เป็นของเล็กน้อยไปแลกกับของส่วนมาก ของที่ตัวเองมีอยู่เป็นของที่ไม่มีคุณไม่มีค่าแต่ก็ต้องการของที่มีคุณมีค่ากับผู้อื่นจึงได้ให้ทานประการที่ห้า ให้เขาคิดว่า การให้ทานนั้นเป็นการดีเขาคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นคุณงามความดีแก่ตัวเองเพื่อที่จะได้ทำละเพื่อที่จะได้กำจัดความตรีที่เหนียวออกจากจิตจากใจนี่ก็คือมองเห็นว่าเนี่ยการเลื่อเรื่องเปลือกแดงไม่ว่าจะเป็นการเลื่อเรื่องแดง กื่อแผ่ต่อสัมพมสังต่อเพื่อนบ้านต่อสังคมเพื่อเพื่อเพื่อแผ่อนุเราะหสงฆร้อห์บำรุงพระศาสนาบำรุงสมณพราหมณ์บำรุงพระสงฆ์องค์เจ้านี่เป็นเรื่องดีจึงได้ให้ทานอาตมาก็คิดว่าญาติโยมสาธุชนที่มานั่งอยู่ในศาลาหรือว่าในลานวัดของอุดมแห่งนี้ก็คงจะคิดว่าเนี่ย การหวายทานมันเป็นเรื่องดีก็จึงได้พากันมาทำบุญสังฆทานในวันนี้ประการที่หกให้พ่อคิดว่า ท่านเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหุงหาอาหารกินเองได้ส่วนเรานั้นหุงหาอาหารกินเองได้ สามารถปรุงอาหารกินเองได้ ถ้าเราไม่ให้ทานก็จะเป็นการไม่สมควรก็อย่างญาติโยมสาธุชนนี่แหละตือเช้ามาก็ลุกนึ่งข้าวเป่าไปตั้งแต่เช้าเช้าดีดีดีหาลุกแล้วหลายคนเหมือนตื่นแต่เริ่มลุกแต่เศ้าบ้านหนึ่งเป่าเป่าฟันเพราะเกรงกลัวว่าจะไม่ทันต่อการใส่บาตรตักบาตรตอนเช้า จะไม่ทันจังหัน ก็เลยมาทำทุกสิ่งทุกอย่างคนพอนึกว่าเนี่ยแหละนึกว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านไม่มีครัวทำกินเอง ท่านไม่สามารถที่จะปรุงอาหุงหาอาหารกินเอง เราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นคารวะญาติโยมหุงหาอาหารกินเองได้ ถ้าเราไม่อุปถัมภ์ประทานไม่บำรุงเระศาสนา แล้วเระศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร พระสงฆ์องค์พระเจ้าจะอยู่ได้อย่างไร พวกเราก็เลยได้พากันถวายทานอันนี้เป็นประการที่ที่หกประการที่เจ็ดให้ทานเพราะคิดว่าเกียรติกรรมอันงามของเราย่อมประจรกระจายไปนั่นก็หมายความว่าบุคคล ต้องการลาบยศสรรเสริญเกียรติคุณคุณงามความดี เพื่อให้คนอื่นได้ยกย่องว่าเป็นคนใจบุญสุนทรทาน จึงได้ให้ทานนั่นก็คือเราจะสังเกตได้ว่าคนลักษณะแบบนี้ เวลาจะบริจาคเวลาจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเขาไม่ออก เสียงเรียงนามไม่ออกชื่อ ไม่ประกาศชื่อไม่ออก บริบูรณ์แบบพวกนี้ บ้านันกันละลายหรือต่บ้่าไม่ไงนั่งสิบบาทแต่ไม่ไงนั่งร้อยบาทแต่แงยืมไม่ร้อยบาทเนาะแต่ว่าันบ้าเขาไม่ผู้ใดเอิ้นคือผู้นั้นเห็นคนผู้นี้เห็นคนหนึ่ยผมไม่ผู้ใดอย่างเห็นแต่พอยังคอยแก้เพื่ออย่างไรนาลักษณะแบบนี้การต้องประกาศร้ายรอบเห็นดีประกอศประกาศได้ร้ายรอบประกาศด้ดีเหื่งดี และก็ป็นการถวายทานเพื่อต้องการชื่อสิ่งหรือเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของคนนั้น ย่อมพ้นจะกจรไป แต่ก็ไม่เสมอไปหรอกแต่แต่ก็ไม่เสมอไปนั่นก็หมายความว่าบางคน รู้ว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีก็เลยต้องทำถึงแม้ว่าคนจะประกาศไม่ประกาศจะบอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่ ออกชื่อหรือไม่ออกชื่อก็แล้วแต่ก็ยังทำบุญ อันนี้คือประการที่ที่เจ็ดประการที่แปดให้ทานเพื่อเป็นเพื่อนประดับจิตและปงแต่งจิตตัวนี้สำคัญนั่นก็หมายความว่าการให้ทานนั้นเป็นการปลงจิตให้อ่อนปลงจิตให้อ่อนปงแต่งจิตให้อ่อน ทั้งแก่ผู้รับ และทั้งแต่ผู้ให้ผู้รับก็มีจิตใจอ่อนโยน ผู้ให้ก็มีจิตใจอ่อนโยน เพราะการให้ถ้าใครมีการให้มีการเสียสละมีการแบ่งปันแล้วญาติโยมสาธุชนบุคคลนั้นจะไม่มีทิฏฐิแต่ด้าน จะไม่มีจิตใจที่แข็งกระด้างรื่องแม้แต่จิตใจนั้นจะอ่อนโยนลงเรื่อยๆจะมีจิตใจ ที่เอื้ออาทรเอื้ออารีแก่บุคคลอื่นเพราะอำนาจของการให้ทานการแบ่งปันนี้เพราะฉะนั้นในทานและวัตถุสูตรเนี่ยท่านได้จำแนกการให้ทานไว้แต่ประการดังนี้ และญาติโยมสาธุชนจะเป็นพวกไหนเป็นแบบไหนต่แต่ตมาก็เชื่อว่าเราให้ทานเพราะเราต้องการที่จะเป็น ผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากการให้ทานนั้นเองเพราะการเรื่องแล้วจึงให้นั้นมีอานิสงส์แน่การให้ทานกับใครกับสิ่งใดก็ล้วนแล้วแต่มีอานิสงส์หมดอัตมาจะไม่ไล่ว่าให้ทานกับสิ่งโน้นสิ่งนี้มีอานิสงส์ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็มีอานิสงส์ให้ทานกับคนทั่วไปก็มีอานิสงส์ ให้ทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีอานิสงส์แต่ว่าอานิสงส์ของการให้ทานนั้นจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันหลายคนจะมักจะพูดกันให้ทานไปทำไมกับพระที่สุขสามเณนขออภัยเอาไปเลี้ยงสุนัขดีกว่าบางคนบางสันเดชยังจะได้บุญกว่าถามว่าให้ทานกับสุนัขได้บุญไม่ได้ แต่อานิสงส์จะเท่ากันหรือเปล่า กัรเป็ต่างหาๆนี่แหละเป็นการเลือกแล้วจึงให้เหมือนกับเมื่อนพระบุตรสององค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อพระบุตรองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว นั่งอยู่ด้านซ้าย เทพระบุตรอีกองค์หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วนั่งอยู่บ้างด้านเบื้องขวา แต่ทางสักพักหนึ่ง เทพระบุตรผู้มีมาเหตุผู้เป็นมาเหตุเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ังอยู่เบื้องซ้ายถอยออกไปห่างจากพระพุทธเจ้าสิบสองโลกและโดยกรณีของมเหสังพระเจ้าก็เลยถามถามพ้ะพุทุองค์ที่ขอออกไปห่างจากพระเจ้าสิบสองโยชน์ว่าทำไมอีกระพบุตรองค์นี้ทำไมถึงไม่ถอยออกไปเหมือนกับเธอเธอนำบุญไว้ในวันที่เป็นมนุษย์ ทำบุญไว้มากมายเหลือเกิน คือได้รับบุญที่ขอที่ถอยออกไปสิบสองโยกนครั่นก็คือ ตั้งโรงทานยาวประมาณสิบสองโยกแทนทานกับญาติโยมสามุชนคนทั่วไปคนเดินทางยาคนพวกคนขอทานพวกคนเม่ร่อนให้ทานตลอดแถวสิบสองโยกตั้งโรงทานไว้เพราะต้องการบุญอันนี้ให้ทานกับคนทั่วไป แต่เทพบุตรที่นั่งอยู่ด้านเบื้องขวาของพระเจ้านั้นมีโอกาสได้ใส่บาตรแค่ครั้งเดียวใส่บาตรให้กับพระพิสุทธิ์แค่ครั้งเดียวแค่นั้นอานุสงต่างกันลิบหนึ่งตั้งโรงทานยาวสิบสองเลิกตั้งตลอดชีพเพราะต้องการบุญนั่นก็หมายความว่าเทื่อพระบุตรองค์ที่ถอยออกไปสิบสองเลิกนั้นหาเนื้อนาบุญไปได้ หาคนที่ หาทรัพย์ที่ในระบุคคนที่จะมารับทานไม่ได้ก็เลยตัวเองอยากได้บุญก็ทำบุญกับคนทั่วไป แต่ว่าเทพบุตรองค์ที่อยู่ด้านเบื้องขวาวันหนึ่งเดินมาพบพระเข้าสวนทางกับพระก็คือตามข้อที่หนึ่งแล้วก็คือให้ทานเพราะประสงค์เพราะบ้านเข้าเกินศรัทธาบอกว่าเราในบางวันก็มีอาหาร แต่ไม่เห็นพระ บางบางวันเห็นนะก็ไม่ไม่มีอาหารที่จะใส่บาตรแต่วันนี้เราได้องค์ประกอบพร้อมก็คือเรามีอาหาร เราพบพระ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำบุญให้ได้ ก็เลยนิมนต์แล้วก็ใส่บาตรพระแค่อานมสงส์ของการใส่บาตรพระแค่ครั้งเดียวกับอาอานมสงส์ที่ เทพบุตรอีกคนหนึ่งตั้งลงทานยาวตั้งสิบสองโลก แล้วก็ทำตลอดชีวิตยังสู้กับให้ทานกับรับผู้ต่อผูตดีกับันชอบแค่ครั้งเดียวยังไม่ได้อันนั้นนี่แหละคือการเลือกร้องสิ่งให้ทานพระเจ้าตรัสบอกว่า การให้ทานในที่ใดมีมีอานิสงส์มีผลมากควรเลือกแล้วสิ่งให้แล้วพระพุทธเจ้าหรือพระสุขเจ้าสรรเสริญการเลือก ท่านตัดแล้วถึงให้นั้น เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการให้ทานทุกอย่างมีอานิสงส์แต่ว่าอานิสงส์จะไม่เสมอกันไม่เท่ากัน พวกเราเมื่อจะให้ทานก็พิจิจารณาทัดเลือกแล้วถึงให้การที่ธรรมาภาพได้ขึ้นตาสิว่าวิจัยยะทานังสุขตับตับถัง การเลือกแล้วถึงให้ เป็นกิริยาอาการที่รัะสุขตทรงสรรเสริญวันนี้กรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนัตยามุภาเวนะรัตนัตยเตสถาด้วยอานุภาพ แห่งบุญพระรัตนตรัยด้วยเดชแห่งบุญพระรัตนตรัยบุญพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดชบารมีหลวงพ่อที่เป็นประธานในสาราการเรียนแห่งนี้ ได้ดนบันดาลประทานออให้ญาติโยมสามทุกคนทุกท่านมีท่านตลาดสุรชาติบุญคนแสนตดีสุขตลาดอำเภอ ที่อยู่บางสาหารเป็นต้นเป็นประธานยังมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ยันตลาดทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาพร้อมทานที่สื่งหนึ่งปราการใดก็เป็นไปลดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้ว ต้องขอให้สิ่งนั้นจงรังสำเร็จจงรังสำเร็จประกอบด้วยจตุรัิที่พระพรชัยคืออายุปัญญาสุขนพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีดวงจิตจิติมั่นในหลักธรรมคำสสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัสนาพระธรรมเทศนาในฐานะวัตถุกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี